สำหรับประโยค Baiklah, itu dipesan dengan Agoda. Sebuah double room, untuk e malam. p t m a Jadi Anda akan meninggalkan kamar itu pada tanggal. แปลว่าโอเค เป็นใบจอง ของอาโกดา ห้องคู่สำหรับสี่คืน ดังนั้น คุณจะเช็คเอาท์ในวันที่ 26ธันวาคม ใช่หรือไม่ครับ คำว่า Baiklah แปลว่า ตกลง คำว่าิตุในที่นี้แปลว่า มัน คำว่าเด p e สันแปลว่า จองแล้ว คำว่าั e n g a n แปลว่า ด้วย กับ คำว่าสบุล l แปลว่า หนึ่ง เทียบกับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษ คำว่า untuk สำหรับ คำว่า empat แปลว่า สี่ คำว่า malam แปลว่า กลางคืนคำว่า jadi แปลว่า ดังนั้นคำว่า akan แปลว่า จะคำว่า meninggalkan แปลว่า ออกจาก ในที่นี้คือคืนห้องคำว่า kamar แปลว่าห้องคำว่า pada แปลว่า บน เมื่อใช้กับวันที่แปลว่า ในคำว่า tanggal แปลว่า วันที่คำว่า apakah ใช้ตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นใช่หรือไม่ใช่คำว่า benar แปลว่า ถูกต้องคำว่า gitu แปลว่า ดังนั้นสำหรับประโยค benar sekali bu แปลว่า ใช่ ถูกต้องคำว่า benar แปลว่าถูกต้องคำว่าสกาลีแปลว่า หนึ่งครั้ง เมื่อนำ benar มาใช้ร่วมกับสกาลีจะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง